สวัสดีค่ะ ในวิดีโอนี้เราจะมาดูคำสั่งพื้นฐานของ Linux กันนะคะ ในส่วนของคำสั่งพื้นฐานนะคะ สามารถเข้าไปดูได้ใน GitHub ตามผาที่แสดงบนหน้าจอนะคะ ทีนี้เรามาเริ่มกันที่คำสั่งแรกเลยนะคะ คือคำสั่ง pwd ค่ะคำสั่ง pwd จะเป็นคำสั่งที่ใช้แสดงที่อยู่ปัจจุบันของเรานะคะ อย่างในที่นี้เราจะอยู่ที่ home ของ hpc user 2ค่ะ คำสั่งถัดมาคือคำสั่ง ls นะคะ จะเป็นการแสดงรายชื่อไฟล์ทั้งหมดที่อยู่ใน directory ที่เราอยู่ค่ะ อย่างในที่นี้คือมีโฟลเดอร์ tutorial กับโฟลเดอร์ user training อยู่นะคะ ในตัว ls เองก็จะมีออปชันย่อยๆ ยกตัวอย่างเช่นออปชัน ls.l ค่ะ ซึ่งจะเป็นการแสดงข้อมูลในรูปแบบ list นะคะ ซึ่งจะมีรายละเอียดของข้อมูลเยอะกว่าการใช้ ls เฉยๆ ค่ะ การใช้คำสั่ง ls-l เราสามารถใช้คำสั่ง ll แทนได้ค่ะ ซึ่งจะได้ผลลัพธ์ในรูปแบบเดียวกันคำสั่งถัดไปนะคะคือคำสั่ง cd ค่ะ cd ย่อมาจาก change directory นะคะ ใช้ในการเปลี่ยน directory ค่ะ ในตัวอย่างคือ cd user training นะคะ จะเป็นการเข้าไปในโฟลเดอร์ user training ค่ะ cd นะคะเราสามารถใช้ cd จุดจุด เพื่อย้อนกลับมาในโฟลเดอร์ก่อนหน้านี้ได้ค่ะ อย่างที่เห็นในตัวอย่างนะคะ คือเรา cd จุดๆออกมาจาก user t e n d i n g เราจะกลับไปที่ tara slash data slash home slash pc user 2เหมือนเดิมค่ะ คำสั่ง cd นะคะ นอกจากจะระบุทีละ directory แล้วเราสามารถใส่เป็น full path ยาวๆ ได้เช่นกันค่ะ อย่างเช่นตัวอย่างดังที่แสดงบนหน้าจอนะคะ ในส่วนนี้เราสามารถกดปุ่มแท็บช่วยในการเติมคำได้นะคะตอนพิมพ์ นอกจากนี้นะคะเราสามารถใช้คำสั่ง cd เพื่อกลับไปที่ user home ของเราได้เช่นกันค่ะ ตัวอย่างตามที่แสดงให้เห็นในหน้าจอเลยนะคะ จากคำสั่ง pwd นะคะ จะเห็นว่าเรากลับไปที่ home ของ hpc user 2 ค่ะ ก่อนจะไปคำสั่งถัดไป ขออนุญาตเปลี่ยนกลับไปที่ basic linux command นะคะ จากนั้น cd เข้าไปที่ my folder ค่ะ ส่วนคำสั่งถัดไปหลังจาก cd นะคะคือคำสั่ง cat ค่ะคำสั่ง cat ใช้ในการเปิดไฟล์ค่ะ โดยจะแสดงไฟล์ขึ้นมาบนหน้าจอเลยนะคะตามตัวอย่างคือเปิดไฟล์ hello.txt ค่ะคำสั่งถัดไปคือคำสั่ง l e s s นะคะคำสั่ง l e s จะคล้ายๆ กับคำสั่ง cat คือทำการ แสดงไฟล์ขึ้นมาเหมือนกันค่ะ จะเป็นแบบ incremental display นะคะ คือจะเป็นการขึ้นหน้าใหม่ แล้วก็ค่อย ๆ โชว์ในทีละส่วนค่ะ กรณีที่ไฟล์มีความยาวมากๆ กดปุ่ม Q เพื่อออกจากคำสั่ง red นะคะ คำสั่งถัดไปคือคำสั่ง head ค่ะ คำสั่ง head จะแสดง 10 บรรทัดแรกของไฟล์ขึ้นมาค่ะ โดยที่เราสามารถเปลี่ยนจำนวนบรรทัดที่จะให้แสดงได้นะคะ โดยใช้ออปชัน dash n แล้วตามด้วยจำนวนบรรทัดค่ะ อย่างในตัวอย่างคือลองแสดงเป็น 3บรรทัดและ 15 บรรทัดตามลำดับนะคะ คำสั่งถัดไปคือคำสั่ง tail ค่ะ จะเป็นคำสั่ง tail แล้วตามด้วยชื่อไฟล์นะคะคำสั่ง tail จะแสดง 10 บรรทัดล่างสุดของไฟล์ค่ะ เช่นเดียวกับคำสั่ง head นะคะคำสั่ง tail สามารถเปลี่ยนจำนวนบรรทัดที่แสดงได้โดยการใช้ option dash n ค่ะ ตามตัวอย่างคือแสดงเป็น 3 บรรทัดสุดท้ายนะคะ ส่วนคำสั่งถัดไปคือคำสั่งการสร้าง directory ค่ะ เราสามารถสร้าง directory หรือ folder ได้โดยใช้คำสั่ง mkdir ค่ะ ตามตัวอย่างนะคะจะเป็นการสร้าง directory ชื่อ mydir1 นะคะ จากนั้นเรา ll เพื่อ ดูว่า Directory ได้รับการสร้างเสร็จสิ้นค่ะ เราสามารถสร้าง Directory มากกว่า 1 Directory ได้ในครั้งเดียวนะคะ โดยการระบุชื่อ Directory ต่อกันแล้วขั้นด้วยเครื่องหมายเว้นวรรคค่ะคำสั่งถัดไปคือคำสั่ง cp นะคะ ซึ่งเป็นคำสั่งสำหรับการคัดลอกค่ะ การใช้งานคำสั่ง cp นะคะ พิมพ์ cp วรรคไฟต้นฉบับวรรคจุดที่เราต้องการคัดลอกไปค่ะ อย่างในตัวอย่างนะคะจะเป็นการคัดลอกไฟล์ hello.text ไปที่ directory minder 1นะคะ ในการใช้คำสั่ง cp เพื่อทำการคัดลอก directory เราต้องใส่ option -r เข้าไปด้วยค่ะ จะเป็น pc-r ตามด้วย directory ที่ต้องการคัดลอกนะคะ จากนั้นก็คือไปที่จุดหมายค่ะ ตามตัวอย่างจะเป็นการคัดลอก my subfolder directory 1 ไปยัง my dir 3นะคะ คำสั่งถัดไปนะคะก็จะเป็นคำสั่ง mv ค่ะคำสั่ง mv ใช้ในการย้ายไฟล์นะคะคือย้ายไฟล์จากจุดจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งนะคะ รูปแบบคำสั่งก็จะเป็น mv ตามด้วยไฟล์ที่เราต้องการย้ายค่ะ แล้วก็จุดหมายที่เราต้องการจะย้ายไปนะคะ ในตัวอย่างจะเป็นการย้ายไฟล์ line.txt ไปที่ m y d i r 2นะคะ อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ จะเป็นการย้าย directory 1 ไปอยู่ภายใต้ directory 1 ค่ะ จากตัวอย่างนะคะ จะเป็นการย้าย mydir 2 ไปอยู่ใน mydir 1 นะคะ คำสั่ง mv นอกจากจะใช้ในการย้ายไฟล์แล้วนะคะ ยังสามารถใช้ในการเปลี่ยนชื่อไฟล์หรือ directory ได้ด้วยค่ะ จากตัวอย่างนะคะ จะเป็นการเปลี่ยนชื่อไฟล์จาก hello.tex ไปเป็น hello new.tex นะคะ อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ จะเป็นการเปลี่ยนชื่อจาก my d e r 1เป็น my d e r new นะคะคำสั่งพื้นฐานอีกคำสั่งหนึ่งนะคะ คือคำสั่ง rm ค่ะ เป็นคำสั่งที่ใช้ในการลบไฟล์หรือ directory นะคะ การใช้งานคำสั่ง rm นะคะ จะเป็น rm ตามด้วยไฟล์หรือ directory ที่ต้องการจะลบค่ะ ในตัวอย่างนะคะ จะเป็นการลบไฟล์ hello new text นะคะ และอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ จะเป็นการลบ directory ที่ชื่อ my subfolder 1 นะคะ ซึ่งจะเห็นว่าการลบ directory นั้น เราต้องเพิ่ม option -r เข้ามาด้วยค่ะ